คุณผู้ชมคะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งแสดงความดีกับพี่ณเดชน์ใช่โอ้โหเรียนจบแล้ว คว้าปริญญาโทมาชื่นใจครอบครัวนะคะ ที่สำคัญค่ะมีภาพนะคะที่ว่าถ่ายคู่กับน้องยาย่าเป็นครอบครัวหรือเปล่าใช่นะคะ แสดงความยินดีด้วยกันค่ะ มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องให้แฟนคลับได้ใจบางอีกแล้ว ยังไงที่ว่าบางเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะนี่รูปนี้หันหลังเป็นไงล่ะคะอ้าว ดไปดูอย่างนี้เลยอ่ะใช่ นะคะก็ล่าสุดค่ะทำเอาแฟนคลับใจบางอีกแล้วนะคะ เมื่อน้องยาย่าโพสต์ภาพของตัวเองค่ะ โชว์แผ่นหลังกันไปเลยจ้านะคะ เห็นแล้วขอตั้งแคปชั่นให้หน่อยละกันนะคะ ว่าแสงแดดที่แยงตาหรือจะสู้สายตาที่แยงใจ โอ้ย คุณผู้ชมข้างหลังเนี่ยมีแค่เชือกเส้นบางเส้นเดียวนะคะ ที่บอกว่าใจบางเนี่ยมันบางจริงๆ เชือกก็บางคือหน้าน้องยาย่าหันมาก็ละมุนคุณผู้ชมดูสิ เอวก็บางค่ะพี่แจ๊กกลีน ใบตองเชื่อไหมภาพนี้ยอดไลค์ทะลุไปแสนกว่าโอ้โหหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะ ก็มีแอคเคาท์ของพี่ณเดชน์นะคะ กดถูกใจอยู่ด้วยนะคะ แปลว่า ภาพนี้ผ่านเซ็นเซอร์แล้วลงได้ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชม ซึ่งคอมเมนต์ก็เต็มไปด้วยแสงเสียงแสงแซวเสียงแซว แสงแสงเออแสงแยงตาแต่เสียงแซวว่าโอ้เซ็กซี่ แต่เช้าเลยนะคะ น้องยายาและด้วยความขี้สงสัยของเราเนี่ยคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆ ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปให้ เข้าไปกดดูโพสต์ก่อนหน้านี้ของน้องยายานะคะเธอก็นั่งปิกนิกแบบนี้แหละค่ะอยู่สนามหญ้าริมน้ำที่เขาใหญ่ค่ะแถมมีการแท็กชื่อก่อนนี่เห็นไหมคูกิมิยาสนะคะแอบเห็นว่ามีกล้องสีดำนะคะเอ๊ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นกล้องของพี่ณเดชน์หรือเปล่านะคะ แล้วพอเข้าไปดูในอินสตาแกรมนี่ไง วางอยู่บนพื้นเนี่ยคุณผู้ชม และพอเข้าไปดูในอินสตาแกรมของแม่แก้ว คุณแม่ของเนเดชนนะคะก็โพสต์คลิปวิดีโอชมธรรมชาติ เห็นน้องกวางเดินอยู่ริมน้ำภาพนี้คุณผู้ชม ไปปิกนิกเหรออ่าแถมยังแซวนะคะ ว่ามีเสียงของลูกชายด้วย เป็นบรรยากาศเดียวกันเลยคุณผู้ชม ที่น้องยาย่าไปนั่งปูผ้าปิกนิกนั่นแหละ และคำเฉลยก็อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม มีแฟนคลับบังเอิญไปเจอทั้งคู่นี่ไงเรียบร้อยนี่ขนาดแบบว่าอาพรางตัวแล้วนะ คะอาจจะไม่ได้อัพพางอาจะแดดร้อน้ป้องกันโควิดถูกต้องนะคะเป็นอันว่าทริปนี้เขาไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแต่เอาจริงๆนะคะขอแอบแซวพี่ณเดชหน่อยนึงนะคะ เพราะว่าจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยจริงๆคอสตูมพี่เขาดูสิคะไปตอง เข้าป่าไงเสื้อกั๊กนะจ๊ะหมวกไมพรมนะจ๊ะใส่แมสปิดครึ่งหน้าไปเลยนะคะ นี่ถ้าไม่ใช่พระเอกเบอร์ใหญ่เนี่ยจำไม่ได้นะแต่พี่ณเดชยังไงมองแค่แค่ในตาตาดำดิฉันก็รู้แล้วว่าเขาหล่อโอ้ยแค่ขนตาพี่แจ๊กระินก็จำได้แล้วนี่ ไปมาหลากหลายงานมากแล้วนะคะ ดิฉันก็ยืนยันคำเดิม อยากอยากฟังเพลงนี้เพลงอะไรจ๊ะแต่แต่แต่แต่นาเดชแต่งยายายายวยายายายแลนาเดชโอ้อันนี้คือเพลงติ่งมเพลงหรืออาขยานที่ไต้องแต่ตักใจอ๋อชอบคู่นี้เขาน่ารักก็รอดูเหมือนกันนะนี่เขาไปเป็นครอบครัวน่ารักมาก ก็พี่นาเดชนก็เรียนจบแล้วปอโทแล้วด้วยหอปีหน้าเขาจะแต่งไหมล่ะเออถามเขาสิถามเขาถามหนูไม่ได้ถามหลายรอบแล้วเอาเป็นว่ารอลุ้นนะคะ